ต่อไปเราจะมาเรียนคำศัพท์เกี่ยวกับการอยู่ร่วมกันของผู้สูงอายุค่ะ การมีส่วนร่วมของผู้สูงอายุ การเป็นผู้สูงอายุที่มีคุณค่าต่อสังคม ที่นอกจากผู้สูงอายุต่างมีประสบการณ์ชีวิตที่มากมาย ประสบการณ์ความรู้เหล่านี้ เป็นการสืบสานภูมิปัญญาต่อไปสู่คนรุ่นใหม่ได้เป็นอย่างดี และประสบการณ์แห่งผู้รู้ คือผู้สูงอายุทุกคนนั่นเอง ซึ่งนอกจากความสัมพันธ์ทางสังคมภายในบ้านแล้ว ผู้สูงอายุก็ยังมีเพื่อนบ้าน เพื่อนรุ่นน้อง เพื่อนร่วมอาชีพ และเพื่อนที่แวะเวียนมาพบกัน การดูแลผู้สูงอายุในมิติทางสังคมนี้ เป็นองค์ประกอบหนึ่งของการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม ที่ไม่อาจแยกจากกันได้ ระหว่างร่างกาย จิตใจ สังคม การเผชิญชีวิตของผู้สูงอายุที่แตกต่างกันไปตามสภาวะ แต่สิ่งที่สำคัญที่ผู้สูงอายุต้องดำรงอยู่ได้ โดยไม่มีความแตกต่างนั่นก็คือ การอยู่ร่วมกันทางสังคมอย่างมีความสุขทางด้านสังคมของผู้สูงอายุจึงมีความจำเป็นต่อการดำรงชีวิตของผู้สูงอายุ ให้อยู่ต่อไปอย่างมีความสุขและมีคุณภาพ การรู้สึกตัว หรือความรู้สึกตัว คือภาวะปกติในการรับรู้ เข้าใจ และตอบสนองต่อสิ่งกระตุ้น จากภายนอกร่างกาย เป็นการทำงานที่เกิดขึ้นจากระบบประสาทโดยเฉพาะสมอง โดยทั่วไปแบ่งระดับความรุนแรง ต่ำสุดไปจนถึงความรุนแรงสูงสุด โดยมีความรุนแรงดังนี้ ตื่น รู้ตัวปกติ คือการรู้ตัวในคนปกติ ง่วงซึมเล็กน้อย คือดูง่วงตลอดเวลา แต่เรียกหรือพูดคุยได้ใกล้เคียงปกติ มีสับสนบ้างแต่โดยทั่วไปยังรู้ความจริง ซึมลึกต้องปลุกแรงๆหลับตลอดเวลาไม่ตอบสนองต่อการพูดคุย มักรับรู้เฉพาะความเจ็บปวด หรือความรู้สึกต่างๆ เช่น ร้อน เย็น โดยการแสดงท่าทาง เช่น จากการแสดงอาการทางใบหน้าว่าเจ็บไม่รู้ตัว หรือโคมา่า คือไม่ตอบสนองต่อการกระตุ้นใดๆจากภายนอก แต่อวัยวะต่างๆในร่างกาย จะยังทำงานได้ตามปกติ ภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุที่มีผลต่อสภาพทางกายและจิตใจ ที่เกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุ ทั้งสาเหตุทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สภาพสังคม และสิ่งแวดล้อม คำแรกนะคะคำว่า เพื่อนบ้าน ภาษาญี่ปุ่นใช้คำว่าลินจินลินจินแปลว่าเพื่อนบ้านถัดมาคำว่าเพื่อนร่วมงานนะคะ ภาษาญี่ปุ่นใช้ว่าโดเดียวโดเดียว แปลว่าเพื่อนร่วมงาน ต่อไปคำว่ารุ่นพี่นะคะ ภาษาญี่ปุ่นใช้คำว่าเซมไปเซมไปแปลว่า รุ่นพี่ ส่วนคำว่ารุ่นน้องนะคะ ภาษาญี่ปุ่นใช้ว่าโคไฮโคไฮแปลว่า รุ่นน้อง ต่อมาคำว่าเพื่อนนะคะ ภาษาญี่ปุ่นใช้คำว่าโทโมดาจิ โทโมด c จิแปลว่า เพื่อน ต่อมาคำว่า อยู่ร่วมกันนะคะ ภาษาญี่ปุ่นจะใช้คำว่าโด k y o d o โด o แปลว่า อยู่ร่วมกัน ถ้าจะบอกว่า ใช้ร่วมกัน ภาษาญี่ปุ่นจะใช้คำว่าเคียวโยเคียวโยแปลว่า ใช้ร่วมกัน ต่อไปคำว่า รู้สึกตัวนะคะ ภาษาญี่ปุ่นจะใช้คำว่าคิกะซึกิมัสคิกะซึกิมัสแปลว่ารู้สึกตัว ต่อไปคำว่าการตอบสนองนะคะ ภาษาญี่ปุ่นใช้คำว่า ฮันโนฮันโนแปลว่าการตอบสนองทันมาคำว่าความสุขนะคะ ภาษาญี่ปุ่นใช้คำว่า เชียวาเซเชียวาเซแปลว่า ความสุขค่ะคำต่อไปคำว่า ง่วงนะคะ ภาษาญี่ปุ่นจะใช้คำว่าเนมุยเนมุยแปลว่า ง่วงค่ะ ต่อไปคำว่า ซึมเศร้านะคะ ภาษาญี่ปุ่นจะใช้คำว่าอิคิโชจินอิคิโชจินแปลว่า ซึมเศร้า คำสุดท้ายนะคะ ความเครียด อันนี้ก็จะมาจากภาษาอังกฤษนะคะ ภาษาญี่ปุ่นจะออกเสียงว่า stress stress แปลว่าความเครียดค่ะ